วันนั้นเธอเคยสัญญาว่ารักของเราจะไม่มีวันคลาย จะไม่มีวันตาย ตอนนั้นเธอก็สัญญาแม้ว่าโลกนี้นั้นจะสลาย รักเราก็จะไม่คลาย Our love i l never die and you just fade หายไปแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นมันก็คือเรื่องจริง t h ่ใ I can't have you สิ่งที่ต้องทำก็คือรับมันให้ไวหากคำสัญญานั้นมันมาทำให้เธอทุกใจฉันจะไม่ว่าอะไรเธอก็แค่ทิ้งมันไปช่วยมีความสุขเพื่อฉันกับคนของเธอละกัน นขอเพียงเธอลืมมันที่แล้วมาถ้าฉันต้องทำสักอย่างไม่ว่าฉันต้องพยายามแล้วฉันจะทนกับคำสัญญา ใส่ใจ เรื่องของฉัน ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงเป็นใยถ้ารักกัน You will never forget it ถ้าเธออึดอัดกับคำสัญญา เธอก็แค่เพียงบอกมา หรือแค่โยนมันทิ้งไป ไม่ต้องใส่ใจอะไรมันหรอกนะเพราะคำสัญญาที่เป็นแค่อดีตมันคงไม่สำคัญฉันแค่ต้อง flow I'm on the beat ลืมเรื่องที่สำคัญเรื่องราวก่อนหน้าที่มีเพียงแค่เรา ตอนนี้ปีกับฉันเป็นเขาฉันเลยต้องกลายเป็นมาลืมเรื่องที่ไม่ได้ฉันเลยต้องเมาถ้าคำสัญญามันทำให้จำนนเธอคนโยนทิ้งไปไปหาใครสักคนตื่นมาพรุ่งนี้แต่ฉันมันพังลงไม่ว่าจะเป็นยังไงเป็นความสุขของเธอฉันก็ยอมมันโลดฉันด้วยก็แล้วกันถึงคราต้องแคล้วกัน ขอเพียงเธอลืมมันทีละ ย้ำทำให้เธอทุกข์ใจขอแค่ทิ้งมันไป ถ้าเธออคสัเธอก็จะเพียงบอกมาหรือแค่โยนมัทิ้งไปไม่ต้องสใจอะไรันหเพราะคำสัญญาที่เป็นแค่อดีตมันคงไม่สำคัญฉันแค่ต้องเือที่สควกแค่สัญญา trường thì không cho mình lùi